ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน NCTC ให้บริการตรวจวิเคราะห์ใบกระท่อม กระท่อมเป็นพืชอีกชนิดที่กำลังได้รับความนิยมครับ มีวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร หันมาปลูก เพื่อส่งไปผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กันมากขึ้น ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์ใบกระท่อม ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนจะส่งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญครับ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช หรือ NCTC ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบพืชเศรษฐกิจ หรือพืชสมุนไพร ลายชนิดต่างๆ ซึ่งรวมถึงใบกระท่อม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชให้มีคุณภาพ รองรับภาคการผลิตที่จะนำไปแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ใบกระท่อมสด ใบกระท่อมแห้งสารสกัดในใบกระท่อม และผลิตภัณฑ์ที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม นอกจากนี้ยังตรวจหาสารออกฤทธิ์สำคัญไมทราจินีนและเซเว่นไฮดรอกซีไมทรา จินีนเพื่อให้ได้พืชกระท่อมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ก่อนส่งไปแปรรูปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป สนับสนุนภาคการผลิตไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน